นนีก็แล้วกันบอกกดไลค์เนี่ยไม่อย่างนั้นจะแม่เอาละถ้าหากว่านางมิได้เป็นผู้สั่งการ มนกฤษณกาลี ก็มีอาจทำลายนางได้ ำตมไม่น่าเกิดมาได้เลยเพราะว่าชอบให้ใช้คนไปทำเรื่องเลวร้ายทำไมทำไม แล้วทำไมต้องจากไปเร็วด้วย ยังไม่ได้อยู่ชดใช้กรรมในชาตินี้เลยาอะไรพี่เบฉันยังไม่ตายจ้ะฉันยังไม่ตายกับพี่ฉันแค่ลืมแต่งหน้าเฉยๆฉมีชีวิตอยู่จ้ะพี่แม่นายยังมีชีวิตอยู่เหรอเจ้าคะตัวเป็น พี่เนี่ย เออทำไมหน้าตาถึงได้ซีดเซียวขนาดนี้ล่ะเจ้าคะ อ๋อ สงสัยช่วงนี้เป็นช่วงขี่ม้านะจ๊ะเลือดดมก็เลยไม่ค่อยดีหน้าตาก็ซีดเซียวนอนก็น้อย หมูกระทะก็ขาดแคลนเลยจ้ะพี่ฉันก็เลย ไม่มีอะไรแม่นายได้เจ้าค่ะถ้าอย่างนั้น เออแม่นายจะแต้มชาติประทินผิวเพิ่มนิดนึงดีไหมเจ้าคะ แต่งหน้าเหรือจ้ะพี่ เจ้าค่ะ งั้นเริ่มเลยจ้ะ ฉันก็อยากจะมีหน้าตาสวยๆ คุณพี่จะได้ถูกใจฉันนี่จ้ะเจ้าค่ะ งั้นเดี๋ยวบ่าวจัดการให้นะเจ้าค่ะว่าแต่เมื่อกี้ไม่โกรธใช่ไหมเจ้าค่ะอุ้ย ไม่โกรธ ใจดีจ้าน่าซีดเป็นไก่ต้มจริงด้วยพี่ เห็นไหมล่ะเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่นายจะ ำให้แม่นายเองเจ้าค่ะ ได้จ้ะพี่ฉันน่ะอ่านในหนังสือมาเยอะ อยากรู้ว่านานแล้วว่าสมัยก่อนน่ะสมัยเนี้ยนะจ๊ะเขาแต่งหน้ากันยังไงนะจ๊ะคือแบบตั้งแต่โดนมนกิษณกาลีนะจ๊ะสมองฉันมันก็แบบอ๋องไปเลยนะจ๊ะอ่องแกงหรือเจ้าคะน้ำพริกจ้ะพี่หิวเลยเราลองนั้นเริ่มมาเริ่มกันดีกว่านะจ๊ะ พี่ เดี๋ยวบ่าวจะแนะนำให้แม่นายเองนะเจ้าคะเริ่มจาก น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ สกัดเย็นเจ้าค่ะ ไว้บำรุงผิวหน้า เดี๋ยวขอดมกันนะจ๊ะ เจ้าค่ะ โอ้หอมมะพร้าวมากเลยจ้ะพี่ เจ้าค่ะ พี่ลองทาก่อนนี้ไหมจ๊ะไม่ดีมั้งเจ้าคะ นี่เป็นทรัพย์สมบัติของเจ้านายบ่าวไม่อาจเอื้อมหรอกเจ้าค่ะ เดี๋ยวบ่าวจะเทให้เจ้าแม่นายเองนะเจ้าค่ะ แหม มีน้ำใจนะจ๊ะพี่แน่นอนเจ้าค่ะออีกนิดนึงนะ เจ้าค่ะอืรีบเลยพี่เดี๋ยวสมการแล้วเดี๋ยวแห้งอย่างนี้ใช่ไหมพี่ตกใช่เจ้าค่ะ นี่นะจ๊ะพี่ฉันเคยอ่านในตำราเนี่ยเขาบอกว่าต้องนวดนี้แล้วก็ดึงหน้าขึ้นไปจะได้หน้าไม่ตึงเอ้ยหน้าไม่เหี่ยวใช่ไหมพี่ยกกระชับขึ้นไป ดึง ดึงให้เหมือนทำโบทอโอทอด อะไรนะเจ้าค่ะอ๋อ เป็นเทคนิคแถวโบเบ้ฉันต้องดึงหน้าขึ้นมาอย่างนี้ไม่เป็นไรเจ้าค่ะกินสนักกาวดีมันทำร้ายฉันแรงมากเลยพี่ฉันสมองใจเย็นๆนเจ้าค่ะแม่นาย เดี๋ยวเออตกดีหรือยังเจ้าค่ะจ้ะดึงอย่างนี้อ่ะโอเครู้สึกหน้าเด้งมากเลยจ้ะเจ้าค่ะ ต่อไปเราก็จะมาลงแป้งกันนะเจ้าค่ะเอาไว้ผัดหน้าให้หน้านวลผุดผ่องประหนึ่งแสงจันทร์นะเจ้าค่ะประหนึ่งแสงจันทร์ได้จ้ะพี่ คันช่องเอาไว้เจ้าค่ะ ฉันสวยฉันเก่งจงรักฉันหลงฉันแต่อันนี้ไม่ได้เสกมนนะเจ้าค่ะอุยตายแหม พี่เขาก็แบบเป็นการสกกรจิตตัวเองอะไรอย่างเงี้ยพี่เข้าใจปะมันเป็นการทำให้เราคิดบวกไงพี่ ถ้าเราคิดว่าเราสวยเนี่ย เราก็จะรู้สึกว่าเราสวยนะ เจ้าค่ะ นวลนวลแล้วเจ้าค่ะ ได้อยู่พี่เลิศเจ้าค่ะขั้นตอนต่อไปนะเจ้าค่ะแล้วเดี๋ยวพี่ไฮไลท์ฉันจะสอนพี่อยากหน้าพุ่งแบบสามมิติปะนะพี่คนละอันนะ ตรงจมูกอย่างนี้เราต้องไร่ดั้งจทำให้เราดูมีดั้งเนี่ยพี่อย่างเงี้ยทำเลยจ้ะพี่ทำเลยจ้ะไม่เป็นไรเจ้าค่ะ บ่าวมีบ้างอาจหรอเจ้าค่ะ แม่แต่เมื่อกี้ก็สวยดีนะเจ้าค่ะแม่นายจะขีดอีกสักขีดหนึ่งไหมเจ้าค่ะตรงไหนนะจ้าพี่ เดิมเลยเจ้าค่ะตรงนี้ระหว่างจมูกเจ้าค่ะหน้าฉันจมูกฉันดูโก่งดังคันสอนหรือจังจ๊ะไหนหันมาทางนี้สิเจ้าค่ะยังเจ้าค่ะยังอีกนิดนึงเจ้าค่ะยังได้จ้ะพี่ ต้องโก่งดังคันสอน เยี่ยมเลยเจ้าค่ะ จัดไปเลยจ้ะงามมากเจ้าค่ะดังคันสอน ต่อเลยใช่ไหมเจ้าค่ะ ต่อไปก็จะต้องเขียนคิ้วให้เข้มค่ะ เอ๊นี่คือ อะไร จ้ะ พี่ผิน เอาไว้เขียนคิ้ว ให้คมเข้มนะเจ้าคะเข้ม เจ้าค่ะแบบนี้เลยนะจ๊ะ เจ้าค่ะ เอแต่ว่าที่ฉันเคยศึกษามาเนี่ยเขาต้องเผาจักกากมะพร้าว ไม่ใช่เหรอพี่ ก็นี่ไงเจ้าคะนี่เป็นฐานภูมิปัญญาใหม่เลยนะเจ้าคะผลิตจากมะเขือเจ้าค่ะ แล้วก็ขนุนมั้งเจ้าคะแล้วก็นี่เจ้าค่ะ กล้วยน้ำว้าเจ้าค่ะอุยตา ก็ก็ก็ดูถนัดดึกมือดีนะพี่ คิ้วกลมดังคันสอนเริศไหมเริศว่าดีเจ้าค่ะ พี่ลองพูดสิเริศว่าแปลว่า ดีงามดีมาก เจ้าค่ะ ไม่พูดแล้วจ้ะเดี๋ยวรอชมอีกข้างเจ้าค่ะได้จ้ะแล้วเดี๋ยวบ่าวจะชมโกงหรือยังเจ้าคะโกงไหมพี่ ไม่ค่อยเลยเจ้าค่ะใช้อันนี้ดีกว่าเจ้าค่ะขนุนเผา ฉันสวยเหมือนนางอับสรสวรรค์หรือยังพี่เหมือนนาง เห็นของจริงมานานแล้วพี่ อย่างนี้นี่เองที่พวกนางในละครเขาใช้กันใช่ไหมมันคือแค่ค่ะต้องทำไงนะ อย่างนี้เจ้าค่ะ แม่นายจะต้องกางไว้ แล้วก็เม้มริมฝีปากลงไปนะเจ้าค่ะลอยลงพื้ให้เบา ดูนิดนึงได้ไหมเจ้าค่ะโอ้โห ยังไม่ค่อยชาติเท่าที่ควรเลยเจ้าค่ะไม่เข้มอีกนิดนึงเจ้าค่ะ เปลี่ยนใบเพิ่มจ้ะ แดงจะไว้ใจในกาที่ดิฉันมันเป็นเพลงอยู่ เจ้าค่ะลันนาใช่ไหมเจ้าค่ะ อุ้ยก็แน่สิจ้าเรามาจากเมืองละโบสองแควก็อยู่ภาคเหนือถูกต้องเจ้าค่ะ คนบ้านเดียวกันเราต้องสนับสนุนเด้อปาก แดงจูใส่ในกาอย่างไม่แดงยังไม่พอเลยจ้ะพี่ พอพอพอก็ได้เจ้าค่ะ หรือว่าจะอีกนิดนึงก็ได้นะเจ้าค่ะดีพอดีว่าสีมันไม่ค่อยเสมอกันเลยเจ้าค่ะอ๋อได้จะพี่ยังเหลืออีกใบเนาะ พี่ว่าแบบเนี้ยคุณหลวงจะชอบไหมน่าจะชอบเจ้าค่ะ จจะมัวมัวไม่นายอาจจะมองไม่ค่อยชัดว่าตอนนี้เป็นอย่างไรแต่ว่า ก็สวยดีเจ้าค่ะ สวยใช่ไหมเจ้าพี่ เออ แล้วยังเหลืออะไรไหมพี่ เหลือแก้มเจ้าค่ะ จะตรงแก้มเนี่ย จะต้องเป็นสี รมชาติชมพูธรรมชาติ ใครเห็นจะได้ต้องตาต้องใจนะเจ้าคะได้จ้ะแล้วด้วยความธรรมชาติขนาดนี้เนี่ยเดี๋ยวบ่าวจะช่วยประดับให้เองเจ้าค่ะ ได้จะยังไงจ้าต้องใช้อะไรเนาะอันนี้ใช้อะไรเลยเจ้าค่ะ ปกติแล้วเนี่ยบ่าวก็ใช้มือเนี่ยแหละเจ้าค่ะ มือใช่เจ้าค่ะ ยังไงจ้าเริ่มจากตกเบาๆก่อนนะเจ้าค่ะมองคันช่องก่อนนะเจ้าค่ะต้องสองข้างเจ้าค่ะสองข้าง แต่ว่ายังไม่ค่อยแดงนะเจ้าค่ะไม่ค่อยแดงเดี๋ยวจะสู้สีปากไม่ได้เจ้าค่ะช่วยพี่คะจะสับต้องอย่างนี้ด้วยเจ้าค่ะแดงหรือยังเจ้าค่ะ ดีขึ้นนิดหน่อยเจ้าค่ะ นิดหน่อยเองเหรอจ๊ะฉันว่ามันก็แดงแล้วพี่อีกหน่อยไหมเจ้าค่ะอีกหน่อยแล้วจ๊ะเจ้าค่ะ แค่นี้คุณพี่เราก็ชอบแล้วมั้งพี่ไม่เป็นไรเจ้าค่ะ อีกสักหน่อยแล้วกันนะเจ้าค่ะ เจ้าคะระเรื่องอะไรพี่ตอนสุดท้ายนะเจ้าคะจะต้องเบลนทุกอย่างให้ดูเป็นธรรมชาติเจ้าค่ะ ใช่พี่ต้องเบลนถูกเจ้าค่ะเบลนไม่รู้จักมัจ้ยเจ้าค่ะเพิ่งรู้จักมาตะกี้นี่เองเจ้าค่ะสงสัยก็จะโดนบนกิจนาการีพร้อมกันแน่เลยใช่ไหมมิดหน่อยเจ้าค่ะ กระเซ็นกระเซ็นมาเจ้าค่ะจ้ะมาเลยพี่ ขออนุญาตนะเจ้าค่ะจ้ะจะได้สวยเสร็จไปเลยทีเดียว เจ้าค่ะ เสร็จเลยเจ้าค่ะ โอเคบ้าโอเคมากเจ้าค่ะงั้นเราไปหาคุณพี่กันเนอะยาฮูพี่หมื่นขาเปลี่ยวใจไหมคนกระเกตมาลค่ะเจ้าเป็นคนกำเริบ ไม่รู้จักกาลเทศะวาจาพิกลพิการฟังไม่รู้ความ จิตใจหยาบกระด้างไม่มีเมตตาค่าทาสบริวาร ไม่เอาการเอางานขี้คล้านตัวเป็นขนดีแต่แต่งตัวนั่งสมอยชายตาหน้าขาวหน้าลำคาญ ไหนบอกว่าสวยไงใครงามเลิศในปัตตภีกระเก็ดเก็ดกระเก็ดเก็ดเก็ดใจร้ายอย่า